สวัสดีครับ พบกันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาถึงตอนที่ชื่อว่าถ่ายให้ดีถ่ายให้ปังนะดังแน่นอนครับ และในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโฮสเทลนะครับ ถ่ายรูปโรงแรม ห้องเรียนนะครับ หรือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับที่ถ่ายอย่างไรแล้ว ให้ภาพดูสวยและคนอยากไปท่องเที่ยวนี่ครับ ข้อแรกที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยอย่างแรกเลยต้องหามุมถ่ายให้ดูแนวดูสวยให้ได้นะครับหลักการของมันนะครับ ก็คือถ่ายมุมมองเนี่ยอย่างถ่ายห้องพักเนี่ยควรถ่ายให้มีความแบบรู้สึกโปร่งสบายนะครับสวยหรูนะครับพยายามเลือกถ่ายมุมห้องนะครับที่เห็นแบบองค์ประกอบให้้มากที่สุดนะครับ เพื่อไม่ให้แบบดูแคบจนเกินไป ดูหน้าพักดู น่าสนใจในการมาพักได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ อย่างที่ 2 นะครับ การจัดเนี่ยก็คือเราต้องจัดแสงนะครับ ให้ดูแบบดูสว่างนะครับ ดูหรูนะครับ เพื่อให้สิ่งแรกที่คนเห็นภาพเนี้ยประทับใจนะครับ เวลาถ่ายรูปเนี่ยควรจะเปิดห้องให้โล่งๆครับไม่ควรปิดม่านนะครับแล้วก็แสงเนี่ยเข้าจากภายนอกเนี่ยจะทำให้ห้องดูสว่างสวยนะครับก็จะช่วยให้ห้องที่ดูมืดของคุณอ่ะดูน่าอยู่ในทันทีนะครับแล้วก็ควรใช้สีอ่อนๆนะครับในการเน้นให้องค์ประกอบในห้องดูดียิ่งขึ้น ต่อมานะครับ ก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ในการถ่ายรูปแล้วนำไปโพสต์กับเว็บไซต์เนี่ยให้เห็นเนี่ยว่าห้องเรามีกี่ห้องหรือแบบไหนเนี่ย ควรจะใช้กี่ลูกนะครับหลักๆเลยนะครับ เราควรถ่ายรูปแต่พอเหมาะนะครับเช่นเราจะเน้นห้องอะไร เช่น ห้องพักเราเป็นห้องเดียวแล้วก็เน้นแค่ห้องนอน จุดนอนเห็นโดยภาพรวมๆกว่านะครับหรือเราเป็นบ้านเป็นบ้านในเช่าอาจจะนำเสนอห้องนอนนะครับ ห้องนั่งเล่นนะครับมีเครื่องเสียงมีเครื่องนำความสะดวกสบายต่างๆนะครับหรือถ่ายห้องพร้อมวิวนะครับทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราไปพักแล้วเราจะเจออะไรบ้างนะครับหรือนี่แบบเราหุูมากเลยถึงขนาดทีสระว่ายน้ำเนี่ยเราก็ถ่ายรูปสระว่ายน้ำ ให้ทุกคนดูแบบมีเครื่องอำนวยความสะดวก ให้น่าพักขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับ ควรจะถ่ายบรรยากาศรอบ ๆ ห้องพักหรือสถานที่ที่เราจะนำเสนอไปด้วยนะครับ ว่าเราไปถึงจุดนี้แล้วเราจะเห็นอะไรบ้าง ที่ทำให้เราน่าสนใจและอยากไปเที่ยวนั่นเองครับเอาละครับหลังจากที่เรียนรู้กันเมื่อกี้นะครับเราก็จะมาสู่เรื่องที่แบบลึกเข้าไปนิดนึงนะครับนั่นคือการจัดองค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับหลักๆ เลยนะครับ อย่างแรกเลย บาลานซ์ต้องได้นะครับบาลานซ์ต้องได้หมายถึงอะไรนะครับก็คือสมดุลของภาพพื้นฐานนะครับถ่ายภาพอย่างไรที่แบบผนังไม่ดูสูงจนเกินไปนะครับไม่มีจุดหยากที่จะโฟกัสชัดเจน ทำให้ภาพนั้นถ่ายติดขอบโคมไฟทำให้ดูลกหูลกตานะครับไม่ดูแบบโปร่งโล่งสบายครับไม่น่ามองนะครับดังนั้นหากต้องการถ่ายมุม กว้างนะครับควรถ่ายสัดส่วนพื้นที่และห้องอย่างสมดุลกันนั่นเองครับ ต่อมานะครับ การที่เราจะเน้นถ่ายที่กระจกเนี่ยนะครับ เทคนิคนี้นะครับ ควรถ่ายในกระจกหรือห้องแต่งตัวหรือห้องน้ำเนี่ยครับ ควรถ่ายรูปโดยที่ปิดแฟลชนะครับ และไม่เน้นถ่ายที่กระจกจนเกินไปนะครับ และเทคนิคนี้นะครับในการถ่ายห้องผ่านที่มีกระจกเนี่ยครับ ถ้าเราถ่ายภาพในมุมมองที่สะท้อนผ่านกระจกด้วยเนี่ย จะทำให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยดูมิติกว้างขึ้นและมุมมองได้กว้างขึ้นนะครับ แต่ข้อควรระวังนะครับ ระวังถ่ายติดตัวเองนั่นเองนะครับ ข้อต่อมานะครับ สิ่งที่เราถ่ายรูปเนี่ย เราไม่ควรถ่ายรูปที่มีความเอียงนะครับ ซึ่งจะทำให้ภาพดูไม่สมดุลนั่นเองครับ แค่ยืนให้ตรงนะครับ แล้วก็ไม่เอียงซ้ายเอียงขวาจนเกินไปนะครับ ภาพไม่ชัดและไม่เบลอจะช่วยให้เทคนิคนี้ถ่ายแล้วดูแบบน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ควรถ่ายมุมสำรองไว้ด้วยนะครับ แต่ไม่ต้องตกใจนะครับ ถ้าเราถ่ายมุมมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเอียงนะครับ เรายังมีโปรแกรมนะครับในการช่วยทำให้การปรับภาพให้เราไม่เอียงได้ ะครับหรือใช้โปรแกรมช่วยนะครับ อันต่อมานะครับก็คือเทคนิคในการถ่ายภาพผ่านมุมมองจากประตูนะครับซึ่งจะทำให้เทคนิคนี้ประยุกต์ในส่วนทุกส่วนได้ของแบบห้องหรือบ้านอะไรที่เราใช้นะครับถ่ายตั้งแต่รั้วเข้ามานะครับหรือเป็นภาพแบบถ่ายมุมมองมุมกว้างนะครับที่ถ่ายจากประตูเข้ามา จะสะท้อนมุมมองของคนที่เข้าไปชมห้องได้จริงนะครับต่อมานะครับก็คือเน้นถ่ายเฟอร์นิเจอร์การถ่ายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่ตั้งอยู่หลากหลายเนี่ยช่วยให้ภาพนั้นดูดียิ่งขึ้นนะครับถ่ายต่อจงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเอกภาพของภาพนะครับภาพน นั้นจะทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสะอาดสะอ้านตามากกว่านะครับผมเอาละครับคราวนี้เทคนิคที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะเรียนรู้กันไปพอสมควรนะครับต่อมาเนี่ยคือการถ่ายภาพจริง ๆ และยังมีแบบสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยทำให้ถ่ายภาพได้สวยขึ้นอีกนะครับทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วมันจะช่วยให้ได้ง่ายขึ้นนะครับยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Android นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปอะไรเนี่ยถ่ายไปตรงๆเนี่ยก็พอสวยกันอยู่แล้วนะครับทุกคนจะมีมุมมองของตัวเอง แต่ถ้าเราได้เรื่องของการ เส้นเกล็ดขึ้นมาหรือเส้นตลาดขึ้นมาน่าจะเคยเห็นกันนะครับพวกจุดตัด9ช่องอะไรแบบนี้จะยิ่งทำให้ภาพเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือจุดตัด9ช่องนะครับอ่ะคราวนี้เวลาเปิดเข้ามาในกล้องถ่ายรูปของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีอะไรเลยนะครับเคยเห็นไหมครับจุดตัด9ช่องขึ้นอย่างตัวนี้นะครับเวลาเราจะเปิดเนี่ยมือถือทุกคนเนี่ยสามารถเปิดได้อยู่แล้วไอโฟนเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดได้ที่ตัวออปชันนะครับแล้วตามด้วยคาเมล่านะครับจะมีคำว่ากลิดอยู่นะครับหรือถ้าใครเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเส้นตลาดนั่นเองนะครับไอโฟนนะครับแล้วก็ Android ก็จะเหมือนกัน Android ก็คือเปิดเข้ามา ครับเปิดเข้าไปกดที่ออปชันนะครับแล้วก็จะเปิดเส้นตารางทหารเงินสถานนะครับคราวนี้พอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บ จะปรากฏเส้น 9 เส้นนี่เลยจุดตัด 9 ช่องนะครับ แบ่งเป็นช่องๆเนี่ยตัวเนี้ยในการทำให้สวยงามหลักๆเลยแล้วมันทำอะไรครับเราแค่เล็งรูปที่เราจะถ่ายเนี่ยให้ตรงกับจุดตัดนั่นเองครับ ก็คือบนล่างเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ 4 จุดอยู่แล้วเห็นไหมครับกลางจอเราแค่ไปเล็งนะครับให้ตรงปุ๊บแล้วก็ถ่ายเลยครับเพียงแค่นี้เองภาพก็จะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วครับถ่ายรูปนะครับแบบนี้นะครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้แนวนอนนะครับก็อ่ะ เปลี่ยนแนวนอนนะครับ เล็งให้ตรงนะฮะ แล้วก็ถ่ายครับ แบบนี้แล้วแบบ โอเค เอาละครับข้อต่อมานะครับหลังจากจุดตัด 9 ช่องไปแล้วเนี่ยยังมีกฎ3ส่วนนะครับก็คือความน่าสนใจจะอยู่ที่ 30%และอีก 70%อาจจะทิ้งสเปซไว้ แต่พอพูดถึงเรื่องกฎ3ส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับ70 30 อะไรแบบนี้นะครับผมจะอธิบายให้ง่ายนะครับเช่นเราไปถ่ายรูปที่ทะเลนะครับก็คือถ้า 70 30เนี่ยเราอาจจะถ่ายทราย 30%แล้วก็เป็นทะเล70%นะครับเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่บางคนอาจจะชอบถ่ายพวกสวนพวกต้นไม้นะครับก็อาจจะถ่ายแบบติดอะไรนิดๆหน่อยๆ เช่นพื้นเนี่ย30 30%แล้วก็ทานต้นไม้เนี่ย70%ก็จะทำให้ภาพดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ อ่า และเทคนิคสุดท้ายนะครับ ก็เขาจะเรียกว่าเส้นนำสายตานั่นเองครับ เคยเห็นไหมครับเวลาเขาถ่ายรูปแบบรีสอร์ทหรือแบบห้องพักของเราเนี่ย จะมีถ่ายแบบติดถนนไปด้วยนะครับ เพื่อให้ถนนวิ่งไปสู่จุดที่น่าสนใจนั่นเองครับ อ่า อย่างตัวอย่างแรกนะครับผมลองถ่ายให้ดูนะครับอ่า อันนี้นะครับเป็นแบบถนนแบบแนวตรงนะครับเล็งไปถึงห้องของเราหรือที่พักของเราหรือหน้าโรงแรมเลยนะครับ ต่อมาครับ อีกรูปหนึ่งนะครับ อ่า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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอสักครู่นะครับ ถ้าเสร็จแล้วนะครับ ภาพที่เราได้ก็จะถูกบันทึกอยู่ในเครื่องของเราเรียบร้อยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ในห้องและคราวนี้จ